วันนี้เราอยู่ที่บึงมะขามเทศนะครับหนองจอกปักขยะเล่นนะลมเย็นนะครับ แดดก็ลงแล้วตอน้ประมาณห้าโมงครึ่งนะครับวันนี้มากันสองคนนะยังไม่ทันเหนื่อยเลย แต่ว่า ปั่นไม่เหนื่อย แต่เอาจักรยานจะรถเหนื่อยกว่า ที่นี่คนไม่เยอะมากนะครับ เมื่อก่อน เหมือนก่อนที่สกายเลนจะเปิด ตรงนี้รู้สึกว่าคนจะเยอะกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ที่นี่คนน้อยมากระยะทางการปั่นของหลวงมะขามเทศเนี่ย ผมมองว่าน่าจะประมาณ4กิโลับไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ได้จับไม้ แต่ว่าเทียบกับโซนณภูมิแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยเลยมันเหมือนแป๊บเดียวก็เราครบรอบแล้วครับ ถ้าเป็นที่สกายเลนที่โซนณภูมินี่ก็ใช้ได้อยู่นะ20กว่ากิโลครับที่นู่นตรงนี้แป๊บเดียวก็ครบรอบแล้วครับไปทำอะไรมาครับแสงเด็กใช่ ามล้อดดีมากครับ แสงเด็กสามล้อเหนื่อยครับ เป็นไงบ้างครับ มาขี่จักรยานที่ที่ไหนวะบึงมาขับเอศเออบึงมะขามเทศครับ ปั่นไปนิดเดียวเอง ที่นี่ ปั่นชิว ดูชวิวดูควายดูนกดูอะไรก็ไม่รู้ไหนควายข้างหลังน่าเต็มเลยบรรยากาศเหมือนาไยทุ่งเลยเนาะมันคือชายทุ่งครับไม่ใช่เหมือนเราเราเราขี่ผ่านไปนะครับ ก็จะเป็นบรรยากาศของน้ำอย่างเงี้ยครับมีบ่อน้ำมีทุ่งนา มีบึงที่เป็นบึงส่วนกลางของบึงมะขามเทศตรงนี้นะครับ แล้วก็ นอกจากจะกิจกรรมจักรยานแล้ววิ่งแล้วเนี่ย มันยังมีกิจกรรม เรียกว่ากิจกรรมแดนกระจายเซิร์ฟกระจุยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพให้ดูกัน p r e v i e